ต่อไปก็มาดูวิธีการเข้าใช้งานตัวโปรแกรม Microsoft Office 2013 วิธีที่2นะครับ ก็วิธีนี้จะรวดเร็วกว่าวิธีแรกก็คือดับเบิลคลิกผ่านตัวช็อตคัทที่อยู่ที่เดสก์ท็อปของหน้าจอนะครับ ก็ดับเบิลคลิกเข้าไปก็จะเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมานะครับแต่ก่อนที่จะมีช็อตคัทที่หน้าจอเดสก์ท็อปตรงนี้นะครับ เราก็ต้องทำการ สร้างช็อตคัทขึ้นมาก่อนนะครับก็คือขั้นแรกเลยก็คือให้เราไปหาตำแหน่งที่อยู่ของตัวโปรแกรมก่อนนะครับก็จะเข้าผ่านตัว My Computer ตรงนี้ไปก็ได้นะครับแล้วก็ไปหาโปรแกรม อันนี้ค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงนะครับทีนี้เรามาดูวิธีที่ง่ายกว่านั้นก็เหมือนเดิมครับไปที่เมนู Start จากนั้นเลือกหา Microsoft Office 2013 เลื่อนลงมา อ่ามาเจอ Microsoft PowerPoint 2013 ก็คลิกขวาครับ ไปที่เมนู More จากนั้นคลิกเลื่อนลงมาที่ Open File Location คลิกเข้าไปเลยครับเราก็ย้ายตำแหน่งผ่านของตัวโปรแกรมที่เก็บอยู่นะครับทีนี้วิธีการสร้างช็อตคัทสร้างยังไงนะครับ ก็ เริ่มต้นก็ให้เอาเมาส์นะครับไปชี้ที่ตัว Microsoft PowerPoint 2013 จากนั้นคลิกขวานะครับ จะขึ้นตัวเมนูปรากฏขึ้นมาให้เราเลื่อนลงไปที่ตัวเมนู Send to นะครับก็จะแสดงรายละเอียดเมนูย่อยออกมา จากนั้นตัวนี้ครับ Desktop Create Shortcut ก็ทำการคลิกเลยสังเกตดูเห็นไหมครับ ตัวช็อตคัท ก็จะเพิ่มมาให้เราตรงที่หน้าจอเดสก์ท็อปทีนี้เราก็สามารถที่จะเข้าใช้งานโปรแกรมได้รวดเร็วขึ้นนะครับเช่นเดียวกับโปรแกรมอื่นๆ เหมือนกันนะครับ เราสามารถจะคลิกเอาไปไว้ที่เดสก์ท็อปได้เลยนะครับ ก็จะทำให้เราเรียกใช้โปรแกรมได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเข้าใช้งานตัวโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 นะครับ ก็ทำการสร้างชัดคัดไว้ที่ตัวเดสก์ท็อปก่อน